หรับพลังสุดท้ายนะคะ ที่จะทำให้ต้นทุนชีวิตเด็กเนี่ยหรือวัยรุ่นเนี่ยนะคะ เพิ่มมากขึ้นคือพลังชุมชนค่ะเเราต้องยอมรับว่านอกจากบ้านและโรงเรียนที่ที่ที่หนึ่งที่เด็กมักจะไป หรือวัยรุ่นมักจะอยู่ด้วยคือชุมชนนะคะนี้เรามาถามพวกเขากันนะคะ กับเด็กทั้ง 6 คนนะคะว่า ชุมชนแบบไหนที่เราต้องการอยู่ หรือว่าชุมชนแบบไหนที่ทำให้เราอยู่ และเรารู้สึกมีความสุขปลอดภัยคะ คืออยากได้ชุมชนที่แบบไม่มียาเสพติดในชุมชนนะครับค่ะแล้วทำให้เรารู้สึกปลอดภัยเหรอคะถ้าไม่มียาเสพติดครับ ชุมชนที่ไม่มีการทะเลาะกันนะครับรู้สึกว่าอยู่แล้วมันสบายใจครับรู้สึกปลอดภัยด้วยครับ่ะชุมชนที่ไม่มีความรุนแรงเนาะอ่าชุมชนที่สะอาดนะครับสะอาดนี่หมายตรงนี้หมายถึงสะอาด สะอาดจากยาเสพติดสะอาดจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรแบบงนี้ครับฟ้าฮัทชอบความสะอาดมากนะคะ เมื่อกี้ในโรงเรียนก็สะอาดชุมชนก็สะอาดเนาะแฟนเป็นว่าเป็นคนรักความสะอาด เออที่สะอาดสะอาดนี่หมายความว่าสะอาดปลอดภัยจากยาเสพติดจากอบายมุขต่าง ๆ ด้วย ที่จะทำให้ถ้าถ้ามีสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีอบายมุขต่างๆ มันจะเกิดอะไร ก็จะเกิดเนี่ยทะเลาะเบาแวงบ้างแล้วก็ติดอาชญากรอาชญากรรมอะไรต่างเป็นเป็นคนสรุปของสองคนไปเลยนะคะโอเคอ่ามีชุมชนที่ พื้นที่สำหรับเรานะคะ่ะ พื้นที่สำหรับทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนสำหรับหนูหนูคิดว่า ถ้าเกิดมีพื้นที่แบบเนี้ยยาเสพติดเด็กมันก็จะไม่ไปรวมกลุ่มกันทำยาเสพติด มันมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์กว่าการไม่ทำอะไรอย่างนั้นนะคะ ค่ะ มีอีกไหมคะชุมชนที่เราอยากผู้ใหญ่รับฟังอะค่ะ เป็นเป็นเสมือนญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งของเรา ไม่แบ่งเกณฑ์ไม่แบ่งแยกว่าลูกเขาเก่งกว่ารักเราเหมือนลูกคนหนึ่งของเขาอะค่ะมีอีกไหมคะ อยากได้ชุมชนที่แบบคอยให้คอยให้โอกาสกับพวกเรานะครับ คืออถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นเด็กในวันนี้ แต่ก็สามารถเป็นผู้ใหญ่ในที่ดีในวันข้างหน้าได้ครับสนับสนุนให้กับเราค่ะช่วยสนับสนุนในสิ่งที่เราอยากทำและมีพื้นที่ให้ปัจจุบันเราเจอชุมชนแบบนี้อยู่ไหม ไม่ไม่ค่อยเจอค่ะแบแต่อยากได้ครับโอเคนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาอยากได้นะคะเขาพยายามเด็กทั้ง 6 คนนี้นะคะ น่ารักมาก เพราะว่าเขาเวลาที่เขาให้ความคิดเห็นอะไรเนี่ยเราพบว่าที่พี่ไม่ได้เติมเนี่ยเนื่องจากว่าความคิดเห็นของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กทั่วไปที่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจก็คือเด็กพวกนี้กำลังจะบอกเราว่า พื้นที่หรือชุมชนที่เขาต้องการกำลังค่อยๆหายไป เขาอยากให้มันฟื้นกลับมา อยากได้ชุมชนที่เอื้ออาทรที่มีการเป็นอยู่ชั้นลูกหลานญาติมิตรนะคะ ที่ทำให้เขาเนี่ยได้รับความน่าเอ็นดูนะคะ เปิดพื้นที่สร้างสารรค์ให้เขาได้มีโอกาสได้รวมกลุ่มกิจกรรมเพื่อหา สัญญลักษณ์เอกลักษณ์ของตัวเองเพื่อให้เขาได้มีกลุ่มเพื่อนที่ดี และไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นอันตรายรอบตัวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ย ขอให้ชุมชนเหล่านี้นะคะ ได้กลับมาอยู่กับเขาสิ่งที่จะทำให้เกิดพลังนี้ได้ ก็คงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนละค่ะ ที่จะทำให้สังคมหรือชุมชนเนี้ยเกิดการพัฒนาอย่างที่เป้าหมายที่เด็กๆ อยากเห็น เพราะถ้าเราเป็นหนึ่งในจิ๊กซอ นั้น เราก็จะพบได้ว่าเราคือกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นตัวผลักดันให้เด็กและเยาวชนเราเนี้ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันนะคะ ครบต้นทุนชีวิตทั้ง 5 พลังแล้วเป็นไงบ้างคะ เราก็พบว่าสรุปแล้วทั้ง5พลังเนี่ยเกี่ยวข้องกับทั้งวัยรุ่น และผู้ใหญ่ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือชุมชนนะคะ สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ต้องการเงิน หรือว่างบประมาณใดๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่อาศัยใจและความรู้สึก เราจะพบว่าเด็กๆ ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าความเอื้ออาทรและความรัก ที่ผู้ใหญ่จะใส่ใจเขา เข้าใจเขาเห็นใจเขามากกว่ากลุ่มเพื่อนที่เขากำลังมี ถ้าเราเข้าใจเขาแบบนี้เนี่ยค่ะ เราก็จะพบว่าต้นทุนชีวิตก็จะเติบโตขึ้นมา และเขาก็จะกลายเป็นต้นไม้ที่เติบใหญ่ให้ร่มเงากับคนอื่นๆในรุ่นราวถัดไปได้อย่างแน่นอนนะคะ ก็ต้องฝากอนาคตของประเทศชาติ ซึ่งเป็นเยาวชนไว้ในมือพวกเราทุกคนค่ะ ถ้าทำอย่างนั้นได้เนี่ยเราก็จะพบว่าประเทศชาติของเราก็จะแข็งแกร่งเข้มแข็งมั่นคงได้นะคะ